IT for English โมดูล4การใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการสอนทักษะภาษา หลักในการเลือกสื่อการสอน เพื่อพัฒนาทักษะภาษา ภาษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญเพราะภาษา เป็นสื่อกลางหรือเป็นเครื่องมือของการรับรู้ ทำความเข้าใจ และการแสดงออกเพื่อให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจ การพัฒนาความสามารถทางภาษา จำเป็นต้องใช้ทฤษฎี หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ และสื่อการเรียนการสอนที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนและผู้สอนจำนวนมาก ประสบปัญหาในการเรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีทำให้ขาดแรงจูงใจ และเลิกใช้สื่อการสอนนั้นไปในที่สุด ปัญหาที่พบสามารถสรุปได้ดังนี้ ข้อแรกเลย การพัฒนาทางภาษาไม่เป็นไปตามลำดับของทักษะ เช่น ให้ฟังพูดก่อนแล้วจึงไปอ่านเขียน ข้อ 2. เน้นการฝึกคำประโยคไวยากรณ์ ที่มีความหมายซ้ำๆ ไม่จูงใจผู้เรียน และไม่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เพื่อนนำไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ ซอฟต์แวร์ทางการศึกษาที่พัฒนาโดยนักคอมพิวเตอร์ อาจไม่มีกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยอาจจะเป็นการใช้โปรแกรมแบบเส้นตรง กำหนดให้เรียนรู้บางสิ่งในช่วงเวลาหนึ่งแล้วพอผ่านไปก็ให้เรียนสิ่งใหม่ต่อไปทำให้ไม่เกิดการเรียนรู้แบบหมุนเวียนใช้ความรู้เดิมในแง่มุมที่สูงขึ้น หรือการเรียนรู้แบบสไปรัลและประเด็นที่ 4 สื่อการเรียนบางประเภท ขาดความน่าสนใจ เพราะไปทำหน้าที่ซ้ำกับหนังสือ โดยการนำข้อความมาให้อ่านมากเกินไป ใช้ภาพไม่มีความเหมาะสม ใช้การฝึกหัดซ้ำซากที่ไม่มีความหมาย และประเด็นที่ 5 สื่อการเรียนบางประเภท มักไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนรู้ มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ในกระบวนการเรียน มีเพียงแค่ให้เลือกตอบ และถูกออกแบบให้เป็นชุดการเรียนรู้สำเร็จรูปด้วยตัวเอง ไม่มีส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับครูผู้สอนหรือการใช้สื่อประเภทอื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะภาษาควรคำนึงถึงประเด็นหลัก 2 ประเด็นก็คือ ประเด็นที่ 1 ใช้สื่อผสมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา มากกว่าจะให้เกิดความรู้ในหลักภาษา นั่นก็คือ ใช้การเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดทักษะในการรับภาษาก็คือ การฟังและการอ่าน และทักษะในการใช้ภาษาก็คือ การพูดและการเขียน ที่จะเป็นเครื่องมือติดตัวเขาไปในการทำความเข้าใจภาษา ในสถานการณ์ต่างๆ และประเด็นที่ 2 การใช้สื่อเทคโนโลยีไม่ควรเป็นเพียงแต่การนำข้อความจากหนังสือมาใส่ในหน้าจอ แต่จะต้องเป็นการออกแบบตามกระบวนการเรียนภาษา ที่ใช้ถ้อยคำที่มีความหมาย มีขั้นตอนการเรียนรู้ และมีการใช้สื่อประกอบที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การเลือกสื่อที่เหมาะสมกับผู้เรียนควรพิจารณาจาก 2 ประการก็คือ ประการที่1ระดับความสามารถของผู้เรียนและ ประการที่ 2 เกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกสื่อ ในปี 2014 กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย ได้ประกาศเริ่มใช้กรอบมาตรฐาน การประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ Common European Framework of Reference for Languages ตัวย่อก็คือ CEFR เพื่อใช้เป็นกรอบการประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน CEFR เป็นตัวกำหนดการเรียนการสอนและการวัดระดับทางภาษา ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้อธิบายความสำเร็จของผู้เรียนภาษาต่างประเทศทั่วยุโรป แล้วก็เป็นที่ยอมรับเพิ่มมากขึ้นในประเทศต่างๆ จุดประสงค์หลักก็คือ เพื่อเป็นกรอบในการเตรียมวิธีการเรียนการสอน และการประเมินผลที่ใช้กับทุกภาษาในยุโรป เช่น ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสให้เป็นไปในทางเดียวกัน ปัจจุบัน CEFR เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลกแล้วว่า เป็นมาตรฐานสากล เพื่อใช้ในการวัดระดับความสามารถทางภาษาของแต่ละบุคคล และนอกจากนี้ สำนักพิมพ์และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต หนังสือ ตำรา รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนเนี่ยต่างก็ใช้ CEFR เป็นแนวทางในการจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน CEFR แบ่งออกเป็น 3 ระดับใหญ่ ๆ ก็คือ กลุ่ม A Basic User หรือผู้ใช้ภาษาระดับพื้นฐาน กลุ่ม B Independent User หรือผู้ใช้ภาษาได้อย่างอิสระ และกลุ่ม C Proficient User หรือผู้ใช้ภาษาอย่างเชี่ยวชาญ หรือมีประสิทธิภาพ เรามาดูรายละเอียดของแต่ละระดับกันค่ะ ในกลุ่ม A Basic User หรือผู้ใช้ภาษาระดับพื้นฐาน แบ่งออกเป็น 2 ระดับย่อยคือ A1 และ A2 โดยกำหนดว่าผู้เรียนภาษาในระดับ A1 ต้องสามารถเข้าใจ และคุ้นเคยกับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คุณมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น สามารถแนะนำตัวเองและผู้อื่นได้ นอกจากนี้ยังสามารถตอบเกี่ยวกับตัวเองได้อีกด้วย เช่น คุณอยู่ที่ไหน คนที่คุณรู้จัก หรือของที่คุณมี และ 3. สามารถติดต่อพูดคุยขั้นพื้นฐานกับผู้อื่น โดยการพูดช้าและชัดเจน และช่วยเหลือผู้อื่นได้ ผู้เรียนภาษาในระดับ A2 ต้องสามารถเข้าใจประโยคและสำนวนต่างๆ ที่ใช้บ่อย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง เช่น ข้อมูลพื้นฐานของคุณ และครอบครัว การซื้อของ เรื่องทั่วไป หรือเรื่องงาน สามารถติดต่อสื่อสารและเปลี่ยนข้อมูลในชีวิตประจำวันขั้นพื้นฐานที่คุ้นเคยได้ สามารถบรรยายถึงภูมิหลังของตัวเอง สภาพแวดล้อม รวมถึงสิ่งที่ต้องการ ในกลุ่ม B Independent User หรือผู้ใช้ภาษาได้อย่างอิสระ แบ่งออกเป็น 2 ระดับย่อยคือ B1 และ B2 โดยกำหนดว่าผู้เรียนภาษาในระดับ B1 ต้องสามารถเข้าใจใจความสำคัญ และหัวข้อทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวัน เช่น เรื่องงาน โรงเรียน และเวลาว่าง และหัวข้ออื่นๆ ได้ สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เดินทางไปต่างประเทศได้ สามารถพูดคุยในหัวข้อที่มีความคุ้นเคย หรือถนัดได้ สามารถบรรยายประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ความฝัน ความหวัง และจุดมุ่งหมายได้ สามารถใช้เหตุผลสั้นๆ แสดงความคิดเห็น และพูดถึงแผนการได้ ส่วนผู้เรียนภาษาในระดับ B2 ต้องสามารถเข้าใจข้อความที่ซับซ้อนได้ ทั้งในหัวข้อที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมา รวมไปถึงการพูดคุยถึงเรื่องเฉพาะทางที่คุณสนใจเป็นพิเศษได้ สามารถพูดคุยโต้ตอบกับชาวต่างชาติได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยที่ทั้งสองฝ่ายจะไม่รู้สึกอึดอัดในการสนทนา และสุดท้ายสามารถสื่อสารในสิ่งที่ต้องการออกมาได้ชัดเจน รวมถึงการบรรยายถึงรายละเอียดต่างๆ การอธิบายมุมมองของหัวข้อต่างๆ โดยสามารถยกข้อดีและข้อเสียขึ้นมาได้อีกด้วย ในกลุ่ม C proficient user หรือผู้ใช้ภาษาอย่างเชี่ยวชาญหรือมีประสิทธิภาพ แบ่งออกเป็น 2 ระดับย่อยคือ C1 และ C2 โดยกำหนดว่า ผู้เรียนภาษาในระดับ C1 ต้องสามารถเข้าใจการสมมุติฐานในวงกว้าง ข้อความที่ยาวๆ และจดจำความหมายโดยในได้ สามารถแสดงความคิดเห็น และสื่อสารออกมาได้อย่างต่อเนื่องและเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องใช้ท่าทางเป็นตัวช่วยในการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาในการติดต่อกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องสังคม การศึกษา และเรื่องที่ใช้ความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ สามารถสร้างโครงสร้างประโยคที่ดี และบอกรายละเอียดได้อย่างชัดเจน แสดงการใช้รูปแบบประโยค และมีการใช้คำเชื่อมประโยคได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนภาษาในระดับ C2 ต้องสามารถเข้าใจทุกอย่างที่ได้ยินหรืออ่านได้ เปรียบเสมือนเจ้าของภาษา สามารถสรุปเนื้อหาจากแหล่งที่มาที่แตกต่างกันได้ และยังสามารถโต้แย้ง และนำเสนอความคิดเห็นออกมาได้อย่างสอดคล้องกัน สุดท้าย สามารถพูดและแสดงความคิดเห็นออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยมีการใช้สำนวน และศัพท์เฉพาะในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป นอกจากจะคำนึงถึงมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR แล้ว เรายังต้องสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินสื่อการสอน หรือเกณฑ์การประเมินคอที่เหมาะสม จำได้ไหมคะว่ามีเกณฑ์อะไรบ้าง เรามาทบทวนกันค่ะ เกณฑ์แรกคือเกณฑ์การประเมินคอแบบทั่วไป ที่ได้นำเสนอไปแล้วในบทที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย ความเป็นไปได้ในการเรียนรู้ language learning potential ที่ต้องคำนึงถึง จำนวนกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้รูปแบบภาษา ความเหมาะสมกับผู้เรียน learner fit หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนบทเรียนที่เหมาะสมกับระดับความสามารถทางภาษา และรูปแบบการเรียนที่ต่างกัน การมุ่งเน้นความหมาย meaning focus ให้พิจารณาจาก จำนวนกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิสัมพันธ์ พื่อเรียนรู้ความหมายของภาษา การใช้ภาษาในสถานการณ์จริง authenticity ดูจากจำนวนกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงนอกห้องเรียน การให้ผลทางบวก positive impact ให้พิจารณาผลของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผลทางบวกแก่ผู้เรียน และการสามารถนำไปใช้จริง practicality หมายถึงความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ ในการเรียนผ่านกิจกรรม Call เกณฑ์ที่ 2 ที่สามารถนำมาใช้ได้ก็คือ เกณฑ์การประเมิน Call แบบมัลติมีเดียของ Davies เกณฑ์การประเมิน Call แบบมัลติมีเดีย เป็นเกณฑ์ที่ใช้ง่าย เพราะว่าอยู่ในรูปของตารางที่ผู้ประเมินต้องให้คะแนนจาก1ถึง5ตามหัวข้อก็คือ 1. ความยากง่ายในการใช้สื่อ functionality 2. รูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อ media content 3. คุณภาพของเนื้อหาทางภาษาและวัฒนธรรม quality of linguistic cultural content และความเกี่ยวข้องหรือ relevance และสุดท้ายผลลัพธ์ที่จะได้รับหรือ outcomes โดยสรุปแล้ว การเลือกใช้สื่อการสอน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาให้เหมาะสม ต้องพิจารณาจากหลัก 2 ประการก็คือ ประการที่ 1 ระดับความสามารถของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน CEFR ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดเอาไว้แล้วว่า ผู้เรียนในระดับชั้นใด ควรมีความสามารถในระดับใด ซึ่งเราสามารถเช็คได้จากเว็บไซต์ของทางกระทรวง ซึ่งจากที่อาจารย์ได้นำเสนอสื่อการสอนหลายประเภทไป ก็จะมีการระบุระดับของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานนี้ไว้เช่นกัน ดังนั้น เราพึงระลึกไว้เสมอว่า ตัวเราเองหรือว่าผู้เรียนของเรามีความสามารถในระดับใด และเลือกใช้สื่อที่ออกแบบมาสำหรับผู้เรียนในระดับนั้น ประการที่ 2 ก็คือการเลือกใช้เกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม โดยทุกคนสามารถปรับใช้เกณฑ์ทั้ง 2 เกณฑ์ตามที่อาจารย์ได้นำเสนอไป ลองนำไปใช้ดูนะคะ พบกันใหม่ในบทต่อไป สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ